Watch Face Play Edition ออกมาใหม่ หลายรูปแบบใน Watch OS 6.2.5 ถ้าใครอยากได้ Apple Watch ลายนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ไปชมกันเลยครับ ก่อนเข้าสู่การตั้งค่าหน้าปัด watch face ที่เป็นลายสีรุ้งหรือว่า play edition บน Apple Watch นะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือ เราจะต้องอัปเดต Apple Watch ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ watch OS 6.2.5 ซึ่งทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตแล้วนะครับพอหลังจากอัปเดตเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าหน้าปัดของ p r i Edition ได้เลยผ่านทางตัวเครื่องของ Apple Watch นะครับส่วนวิธีการปรับตั้งค่าผ่าน iPhone สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คืออัปเดต iPhone ให้เป็น iOS 13.5 ซึ่งเวอร์ชันเต็มนั้นทาง Apple จะปล่อยให้อัปเดตกันเร็วๆ นี้นะครับพออัปเดตเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถตั้งค่าได้เลย เดี๋ยวต่อไปเรามาชมวิธีการตั้งค่าเลยนะครับทั้งผ่านตัวเครื่องของ Apple Watch เอง แล้วก็ผ่านทาง iPhone ด้วย จะมีขั้นตอนอย่างไรไปติดตามชมเลยครับก่อนอื่นนะครับลายสีลุงนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด 7 แบบประกอบไปด้วยพรายแบบดิจิตอล หน้าปัดอนาล็อกหน้าปัดแคลิฟอร์เนีย ตัวเลขคู่นัมโมรัลดูโอหน้าปัดแบบตัวเลขนัมโมรัลโมโนหน้าปัดการไล่ระดับสีหรือว่าเกรเดียนแล้วก็หน้าปัดของ n i ้อนาล็อกนะครับซึ่งหน้าปัดอันสุดท้ายนะครับของ n i ้อนาล็อกนั้น จะมีใน Apple Watch รุ่น n i ี้เท่านั้นนะครับวิธีการตั้งค่าผ่านตัว Apple Watch เราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับให้กดค้างไว้ที่หน้าจอครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่าง Customize โผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าหน้าต่างการปรับแต่ง จากนั้นให้เลื่อนมาทางด้านขวาครับ จะมีหน้าต่าง New หรือว่าใหม่นะครับ ให้กดที่เครื่องหมายบวก ให้เราหมุนดิจิตอลคลาวขึ้นไปนะครับ ลายแรกที่เราจะลองทำก็คือลายแคลิฟอร์เนียนะครับ เลือกลายแคลิฟอร์เนียแบบนี้แล้วหลังจากนั้นแท็บ1 ครั้ง หน้าปัดจะแสดงในลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปครับปรับตั้งค่าให้เป็นสีรุง้งให้เรากดค้างไว้ แล้วหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ Customize หรือว่าการปรับแต่งนะครับ ตัวเลขของหน้าปัดเราสามารถ ทิ้งไว้ที่เดิมได้เลยนะครับที่เป็นอาราบิกแล้วหลังจากนั้นให้เลื่อนไปเมนูการแสดงแบบสี ค่าปกติจะแสดงเป็นสี navy blue ใช่ไหมครับให้เราปรับเลื่อนให้เป็นสีรุ้งหรือว่า rainbow นะครับเราหมุนไปจะเจอเรนโบว์และหลังจากนั้นให้กดดิจิตอลคลาวหนึ่งครั้ง แล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อออกไปหน้าโฮมนี่คือ Watch Face Line California นะครับที่เป็นสีรุง้ง เราสามารถทำได้แล้วนะครับ อันดับต่อไปเราจะเลือกไปที่ gradient หรือว่าการไล่ระดับสีนะครับแท็บ1ครั้ง แล้วก็กดค้างไว้ กด customize ในบริเวณหน้าแรกนะครับที่สีค่าปกติจะเป็นสีส้ม จากนั้นให้หมุนปุ่มดิจิตอลคลาวลงมานะครับแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นสีใหม่นะครับสีเรนโบว์หรือว่าสีลุ้งขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปก็กดปุ่มดิจิตอลคลาวสองที เพื่อที่จะออกมาที่ตำแหน่งใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างของ หน้าปัดที่เป็นแบบเกรเดียนนะครับ ต่อมาลายที่ 3 ครับตัวเลขแบบคู่นะครับแท็บกดค้าง Customize ในหน้าการแสดงตัวเลขก็เลือกว่าจะให้แสดงแบบไหนนะครับผมชอบที่เป็นอารบิกแบบปกติ หลังจากนั้นปัดไปทางด้านขวาครับแล้วก็ในหมวดของสไตล์นะครับเราสามารถที่จะหมุนปรับได้นะครับว่าจะแบบสีโปร่งหรือสีอะไรเลื่อนมาแถบขวาสุดครับจากนั้นเราเลื่อนหาสีที่เป็นเรนโบว์นะครับหรือว่าสีลุ้ง นะครับก็จะเป็นลายในลักษณะแบบนี้ นี่คือตัวเลขหน้าปัดแบบคู่ ต่อไปหน้าปัดเดียวหรือว่า n u m e r a l s mono ทำลักษณะเหมือนกันตัวเลขอาราบิกเลื่อนมาแถบที่ 3 แล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงนะครับ จนกว่าจะเจอเรนโบว์แล้วกดปุ่มดิจิตอลคลาวออกไปที่โฮม2ที ต่อมาเป็นหน้าปัด Pry Analog เลือกแบบนี้ กดค้าง Customize รูปแบบนะครับเราสามารถที่ปรับเป็นแบบ Full Screen ก็ได้ หรือว่าปรับเป็นแบบวงกลมที่เป็นเซอร์เคิลก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบ ในนี้นะครับเขาจะสามารถเลือกปีได้ด้วยนะครับปี 2020 ดีไซน์จะเป็นแบบนี้ ถ้าปี 2019 ดีไซน์จะเป็นแบบนี้ครับ Watch Face Line นี้จะมีให้เลือกแค่ 2 ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถปรับ Complication ต่างๆได้นะครับว่าแต่ละตัวนั้นเราต้องการที่จะให้ค่าตัวไหนมาแสดงอยู่บนตรงนี้นะครับเลือกปรับตามใจชอบ ปรับเสร็จก็กดดิจิตอลคาวให้ออกมาที่หน้าโฮมนะครับหน้าปัดต่อไปครับเป็น Prime Digital หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับลองปรับแต่งพายดิจิตอลจะมีให้เลือกอยู่ 3 ปีนะครับก็คือปี 2020 ล่าสุดจะเป็นลายนี้ ปี 2019 จะเป็นลายนี้ ส่วนปี 2018นะครับจะเป็นลายในลักษณะแบบนี้เราสามารถเลื่อนมาด้านขวาเพื่อที่จะเลือกคอมพิเคชันให้แสดง หลังจากนั้นครับเมื่อเวลาที่แตะหน้าจอนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ การตั้งค่าบน iPhone จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออัปเดต iOS ให้เป็น iOS 13.5 เวอร์ชันเต็มก่อนนะครับซึ่งทาง Apple จะปล่อยอัปเดตให้ได้ใช้กันเร็วๆ นี้ หลังจากที่เราอัปเดตเป็น iOS 13.5 เวอร์ชันเต็มแล้วนะครับให้มาที่แอปพลิเคชัน Watch นะครับหรือว่านาฬิกา และหลังจากนั้นครับเลือกมาที่เมนู Face Gallery สิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมก็คือ New in Watch OS ก็คือเป็นลายใหม่นะครับ หน้าปัดต่างๆ นะครับของ p r i ย e Edition หากเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เราจะเห็นหน้าปัดของ p r i ย e Edition รวมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ เราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับ มีหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบอนาล็อกแคลิฟอร์เนียนามูโรดูโอนามูโรโมโนเกรเดียนแล้วก็นี่คือหน้าปัดที่เราเพิ่งปรับแต่งเมื่อกี้นะครับ วิธีการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนมาที่หมวดของ Prime Edition แล้วหลังจากนั้นเรามาดูว่าเราต้องการหน้าปัดในลักษณะไหน ผมจะเลือกเป็นหน้าปัด Prime Digital นะครับผมก็เลือกเป็น Digital แล้วก็หลังจากนั้นครับผมจะเลือกเป็นในเมนูของ Dry Out นะครับจะเลือกเป็นแบบวงกลม หรือว่าเป็น Full Screen ผมเลือกเป็นแบบวงกลม และหลังจากนั้นผมเลือกปีครับ จะมีให้เลือกว่าจะเลือกปี 2019 หรือว่าปี 2020 นะครับ ผมก็จะเลือกเป็น 2020 ปกติ เราสามารถตั้งค่า complication ได้นะครับว่าแต่ละมุมนั้นเราจะให้เป็นเมนูอะไร มุมบนซ้ายเราอยากจะให้เปลี่ยนเป็นแบบไหน เราสามารถเลือกได้เลยนะครับ ปรับตรงนี้ เราปรับทุกอย่างให้ครบตามที่ต้องการนะครับ และหลังจากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม add นะครับที่อยู่ด้านบนอันนี้ หลังจากนั้นครับหน้าปัดที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับจะถูกส่งมายัง Apple Watch ของเรา นะครับ และนี่นะครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะทำการปรับตั้งค่าเปลี่ยนหน้า watch face ของ Apple Watch รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 นั้น ให้มาใช้หน้าปัดสายรุ้ง หรือว่า Ply Edition นะครับผมแสดงให้ชมกันทั้งหมดเลยณปัจจุบันนะครับเดือนพฤษภาคมปี 2020 หน้าปัด Ply Edition นั้น มีให้เลือกใช้กี่แบบก็ทำให้ดูกันทั้งหมดแล้ว ก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับ ถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเราจะมีข่าวสารแล้วก็เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมาแนะนำให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งทางฝั่งของ iPhone iPad Apple Watch แล้วก็ในตระกูลของ Mac นะครับไว้เราพบกันในคลิปหน้าผมต้องไอมดลาไปก่อนในคลิปนี้ สวัสดีครับ